พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเปิดโลกนวัตกรรม BCG และกิจกรรมเด่นในงาน NEC 2022 งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช หรืองานแนก2022 เตรียมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์อีกครั้ง ภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ทั้งการสัมมนา การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสวทช รวมถึงโอกาสทางธุรกิจด้านนวัตกรรมมากมาย เราไปดูไฮไลท์ของงานปีนี้กันครับ งาน NEX 2022 จัดในรูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมและผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทั้งการสัมมนาที่น่าสนใจ ครอบคลุมหลายสาขากว่า 40 หัวข้อ เช่น อนาคตของการแพทย์จีโนมิกส์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสวทช ในรูปแบบ Virtual Reality เสมือนจริง กว่าร้อยผลงาน รวมทั้งกิจกรรม Open House ที่เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ดูเบื้องหลังการคิด ดค้นและพัฒนานวัตกรรมสุดล้ำ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักลงทุน นวัตกร หรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากนวัตกรรมของสวทช มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน